ถ้ามันเป็นโต๊ะก็ง่ายนะแต่นี้มันเป็นฟิลเกอร์บอร์ดกีตาร์มก็ลำบากนิดนึงนะคะงานรัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ตัวตรงเนี้ยเราต้องแต่งแล้วก็อาจจะให้ดี แต่อันนี้ลีน่าติดก่อนเดี๋ยวคงต้องแบบเปิดเปิดเอากาวใส่อัดเข้าไปใหม่ แต่เราเอาตัวหลักๆก่อนนะคะ ให้ตัวที่ต้องแต่งเราจะ เดี๋ยวให้ทำคือทำ ทากาวเสร็จให้ทำเลยเพราะว่ากาวมันไม่รอเราอพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะถ้าใช้แคมหนีบก็ได้ค่ะแต่หน้าไม่เอาแคมหนีบนะคะมันบางคนก็ทำบนบอดี้เสร็จแล้วก็ไปอัดกับบอดี้เลยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่ใช่เกับคอนะ อืมจะทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ แบบนั้นก็ได้ แบบนั้นก็ดีด้วยเวลาเราอัดฟิงเกิล์บอร์ดเนี่ย มันแก้อาการอย่างเช่นฟิงเกิล์บอร์ดขอบเนี่ย ไม่สนิทกับคอ อ่าไบดิ้งก็ช่วย ช่วยตรงนี้ได้นะคะ มันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะว่าความชื้นเรื่องความชื้นของกาวเนี่ยทำให้ไม้เนี่ยสองชนิดที่มีความแตกต่างกันเนี่ย มันมีการขยายตัว ไม้มันเป็นเซลล์ มันมีความเซนซิทีฟกับความชื้นนะคะ เพราะกาวมีความชื้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อีโบนี่ไม่ค่อยเป็นนะ อืมนรืเลยเมเปิลจะเป็นบ่อยแต่เมเปิลมันกดง่าย อีโบนี่ก็เป็นถ้าเกิดว่าเราอัดแคมไม่แน่นนะ เป็นกัน ต่อให้เราทำหน้าคอหรือแผ่นเฟกเนี่ย เรียกแค่ไหนก็ตามนะคะ ชัดหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ อ่ะดูก่อน อือฮึโอเค น่าจะชัดนะเออ การทำงานนี้อาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำได้ไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำคือเราต้องเช็คบ่อยๆอ่ะ อืมเหมือนคนย้ำคิดย้ำทำเราไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำนะแต่อย่าลืมว่า เออ มันมีโอกาสหลุดได้ตลอดนะคะไว้เช็คไปครั้งนี้มันโอเคอมาดูอีกทีดีกว่า จนเรามั่นใจว่า ระยะเวลาหลังจากเนี้ย มันไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยก็คือ 48 ชั่วโมงไปแล้ว โดยหลักการนะคะ เหมือนกันค่ะหลักการขาย 48 ชั่วโมงไปแล้วถ้าคุณปิดการขายไม่ได้ก็ถ้าจะปิดยากแล้ว อืมมีคูดาว อันนี้ 48 ชั่วโมง ถ้าคุณไม่แก้ไข มันไม่ดี เจ๊งแล้วค่ะ หรือถ้าดีก็ดีเลย โอเควิถ้ามันเจอตัวไอ้อไอ้นี่กันเองนะคะ มันจะไม่ มันจะไม่ติดกันอีกตัวเนี้ยมันจะไม่ติดกัน มันเจ๋งมาก อ่ะ เดี๋ยวเราต้องมาแต่งตรงนี้โดยใช้คัเ เราจะคมมากเลยนะ น่าใช้คัตเตอร์ตัดผมอ่าไม่ใช่ตัดผมนะตัดผมโอเค อย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหน้าวางตรงก่อนอันนี้คือตัดตัวเทปนะคะ มันไม่เท่าไหร่ ตัวเทปเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวตอนที่ตัวตัดตอนตอนตัดวีเนี่ยนี่สิลุ้นระทึกนิดนึงอืมเรียบร้อยค่ะสิ่งกระจาย เราไม่เราไม่ห่วงเทปนะ เราจะเต็มเทปตลอดไม่ห่วงเทปม้วนหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบถึงร้อยี่สิบบาทนะคะ แล้วแต่ยี่ห้อ บางยี่ห้อก็ร้อยยี่สิบบาทถ้าเป็นสามเอ็มแต่สามเอ็มดีมากค่ะ แต่มันเดี๋ยวมันก็ทิ้งอะ่ะ ใช้ยี่ห้อในไทย ผลิตอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะ เอกชัยก็ดีค่ะ โอเค ตรงนี้ตรงฐานที่เหลือใช่ไหมคะ เห็นไหมคะ อ่าเราก็จะใช้มีดแต่งอะไรเราเอาไม่เด้่ เราได้ใส่แผ่นไม้มาลองนะคะ เราก็จะตัดแล้วติดติดติดไม่เห็นดีหน้าตัดเนาะไม่เป็นไรมุมนั้นก็น่าจะได้นะ บอกตรงก็ตัดยากมากไม่ง่ายค่ะ เราก็จะใช้ตัวนี้นะแซะทำไมเราไม่ตัดก่อนมาติด อืม มันการตัดก่อนมาติดอ่ะ มันก็เป็นจริง ๆ แล้วอ่ะ มันจะติดข้างล่างนิด นึงเมื่อกี้ใช่ไหมดีหน้าลยทำมันหลุดมันจะทำให้เราอ่ะทำมันง่ายขึ้น อ่ะ เนี่ย เห็นไหมคะ อืม ง่ายง่ายมากเลยเสร็จละอ่ะ เดี๋ยวอัดารยอีกรอบนึงผมกีนลีน่าทำกายมือหนักไปหน่อย ขอไปอขอโทษนะหนักไปนิดนึง โอเคนิดเดียวนะคะ เดี๋ยวเราก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้ว ลีน่าจะตัดภาพมาอีกรอบนะคะ เค ขูดล็บเลวยเล็บนะคะ เบาๆแล้วเราก็เอาเทปมาอัดนะคะ ให้อัดจากด้านหลัง เพราะมันจะดึงให้ด้านหลังเรียบ ด้านหลังมาด้านหน้านะคะ แล้วก็ตัดนะคะ เช็คงานให้ดีนะคะ ถ้าไม่ดีแล้วมันอาจจะเสียไปเลย ก็ได้นะ ได้ปะอืมโอเคเนาะ Där är min höger. Det här är min เดี๋ยวต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกแนี่สิ อ่า มันจะมีคาบคงคาบกลางแล้วก็น้ำถูทู อือฮึน้ำถูทูนิดนึงนะคะนี่น่าจะให้มอเจอยไรเซอร์กับตัวฟิงเกอร์บอร์ดก่อนนะคะหลังจากอัดกาวเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทำสีหรือเคลือบ โอเคเดี๋ยวตอนนี้มาทำตรงนี้ต่อนะคะอ่ะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเดียว เออหลายคนก็แปลกใจ มันก็จะเป็นสองชั้นนะสิ ถูกต้องลีน่าต้องการทำเป็นสองชั้น และตรงเนี้ยลีน่าจะแต่งเส้นมาด้วยสีลืมลืมตรงนี้เลย อืมไม่ลงค่ะ โอเคโอเคตฏดดีนะคะ ไม่ใช่ตัวฟิงเกอร์บอร์ดยุ่งเลย เราไปยุ่งเลย เดี๋ยวให้กระดาษทรายมาขัดนะคะตรงช่วงนี้โอเค แต่งหัวแต่งท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ค่อยมาขัดกันที เรามาทำอีกฝั่งเส้นก่อนนะคะ อืมเล้วก็ขผ้าปัดชาเสร็จแล้วมาชมกัน โอเค เสร็จแล้วนะคะ รียบร้อยนะคะแล้วก็รอพรุ่งนี้นะคะ เรามาแกะแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะ เสร็จปุ๊บเราก็จะมาขัดหน้ามัน อืมให้เรียบร้อย แล้วก็มาอัดไซดิ้งนะคะอ๋อลืมค่ะ ใส่ดอทอินเลย์ให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเนี่ยดอทอินเลย์มันจะใส่ไม่ได้ ช่วงเนี้ย จะใส่มันก็ได้อ่ะ อืม แต่มันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลีน่าจะทำคอแบบเหลือๆหน่อยนะเออก็ลีน่าต้องการความเรียบเนียนสังเกตจากรอยนี้ อันนี้คือความลึกจริงที่ใช้ลอาเตอร์เพราะว่า มันจะหายไปตรงเนี้ยถ้าไม่ถึงทำอย่างนี้ เพราะว่าใบดิ้งมันจะต้องพอดีกับคอนี้น่าต้องเหลือไว้หน่อยคำนวณไว้แล้วอะ่ะแต่เรากันเผื่อกันพลาด เนาะเพราะเราไม่ได้ ใช้อะคริลิกเบรดิ้งมาตรฐาน เราใช้วีเนียไม้มันไม่ชัวร์เหลือไว้หน่อย โอเคนะคะ หลักการก็ไม้มีแค่นี้แหละค่ะ เหลือไว้นิดนึงโอเค จบการทำเบรดิ้งนะคะเดี๋ยวมาต่อการทำดอทอินเลย์แล้วก็ตัดแต่งหน้าฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็อัด แล้วก็แต่งหัว ขุดเจาะช่อง ช่อง มันไม่ใช่ไว้ห้องเครื่องคือต่อช่องวอลลุ่มนะคะ แล้วก็ช่องแจ็คแบบแจ็คอยู่ด้านนี้นะ ไม่ใช่ด้านนี้นะอ่าเราจะทำกันแบบพิสดารนะ